บทที่ 2 หลักการออกแบบซอฟต์แวร์เบื้องต้น เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การจัดการและการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ เราจะมาทางเวิร์กช็อป โปรแกรมวาดรูป ฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมวาดรูป พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปราย